คนขายอาหารอธิบายว่า Cela s'appelle cuetilla au pad thai. La traduction littérale est nouilles sautées thai. แปลว่า นั่นเรียกว่าก๋วยเตี๋ยว ผัด ไทย คำแปลตามตัวอักษรคือ nouilles แปลว่าก๋วยเตี๋ยว sautées แปลว่า ผัด และ thai แปลว่าไทย